รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ยถตอนนี้อยู่ในรถนะบิสมิลลาห์ราะห์มานุราะฮีล الحمد لله رب العالمين ล ب ه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و ص ل ม الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ا ل س ل ا ล عليكم و บะรักาตุอัลฮัมดุลิลลา ل ه นะครับขอชุกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตอาลานะครับพี่น้องที่รัก ที่เป็นเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะก็ได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยในรายการดีเรนเจอร์นะครับอีกครั้งนะอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับ กับพิธีกรเรานะอาซมินเราขับรถอยู่นะครับไงก็ขอร้อยคุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับขับ ดีๆนะ ส่วนผมเองวันนี้เราก็อยู่นอกพื้นที่นอกบ้านนะฮะ อำเภอสุขีรินนะครับ สุขีรินนะบนภูเขาก็วันนี้นะครับ สิ่งที่ได้รับอามานะนะครับพี่น้องมาพูดคุยกับพี่น้อง ตลอดจนเป็นการอ่านในสญ่งตักเตือนกันนะครับเล็กๆน้อยๆในค่ำคืนนี้นะ เรื่องของอดทนนะออเดี๋ยวเราก็ได้กลับบ้านนะเรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นการพูดคุยนะ ให้เราเข้าใจนี่ของพวกแบงมาของพวกแบ่ที่นะให้เราเข้าใจนะ ว่าชีวิตดุนยานี้พี่น้อง อัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาติอัลลอฮ์ให้กับเรา โดยเฉพาะ อุมมะประชาชาติอิสลาม ดุนยานี้เนี่ยไม่ใช่ที่นะที่ที่มุสลิมจะฝังตัวหรือฝังชีวิตอยู่ตลอดกาลในดุนยาไม่ใช่โดยเด็ดขาดนะครับ ไม่ใช่โดยเด็ดขาดหากเราจะพิจารณาดูนะครับพี่น้องในอัลกุรอาน และในฮะดิษของท่านนบีสุลต่านวันเลวะสลัมหลายต่อหลายอายาพี่น้องหลายต่อหลายฮะดิษที่ท่านนบีนะที่อัลลอฮ์เนี่ยเตือนมนุษยชาติ เตือนบาปของพระองค์ไม่ให้ยึดติดกับดุนยา อย่างเช่นในอันกุรอานพี่น้องครับเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ได้สร้างท่านนบีอาดัมอะลัยสลามเราออัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นนะอินนิจาอิลุนฟิลอัรดิคาลิฟะนะครับอัลลอฮ์บอกเราจะสร้างเนี่ยถ้าตามตัวลงตัวตรงตัวแปลมันมันเลยตัวแปลเลยเนี่ยนะครับ ตัวแทนคนหนึ่งนะในพิภพนะเป็นอัลติคอลิฟในพิในดุนยาในพื้นแผ่นดินนี้อัลลอฮ์สร้างมา และเมื่ออัลลอฮ์สร้างพี่น้องครับ ถามว่าจุดแรกที่ท่านนบีอาดัมอะลัยสลามถูกให้อยู่ นั่นคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับ สถานที่ที่ท่านนบีอาดัมกับท่านเยฮาวะได้อยู่เป็นที่แรกนะนั่นคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาและการอยู่ในสวรรค์พี่น้องของท่านนบีอาดัมของท่านเยฮาวะอัลลอฮ์ให้ทุกอย่าง ในการที่ในสวรรค์เนี่ย แล้วแต่ท่านนบีอาดัมกับท่านเยฮาวะจะกินจะไปตรงไหนก็ได้ อย่างเดียวเองพี่น้องนะครับที่อัลลอฮ์ทดสอบและห้ามท่านนบีอาดัม วลาตักรบาฮาดิชจระนะฟาตะกุนะมินัลซอลิมินและเจ้าทั้งสอง อาดัมกับฮาวะ จงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เป็นอันขาดนะอย่ากกินมันเด็ดขาด เมื่อใดที่กินพี่น้องนั่นคือจะกลายเป็นคนซอเลมเป็นความผิด ตรงนี้พี่น้องครับ ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ย เป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ และเป็นที่อาศัยและเป็นที่กลับสุดท้ายของท่านนบีอาดัมและมนุษยชาติ เป็นการบ่งบอกว่าสถานที่สวรรค์นั้นเป็นสถานที่แรกของมนุษย์นะครับ และอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นเป็นสถานที่สุดท้ายของบรรดามุสลิมผู้ศรัทธา จนวินาทีพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านนบีอาดัมอะลัยสลามจนกระทั่งกินลูกไม้นั้นนะเขาเรียกว่าต้นอัลคุลอัลคุลนะครับอัลคุลเนี่ยเป็นเป็นต้นที่อิบลิสหลานตุลาอะไรนะก็ หลอกลวงสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์นะครับ เพื่อที่จะให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยกินลูกต้นไม้นี้เข้าไป สุดท้ายเมื่อท่านนบีอาดัมกินที่เกิดขึ้นแน่นอนนะอัลลอฮ์ได้ตำหนิได้ตักเตือนและบอกกล่าวกับท่านนบีอาดัมจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮ์ให้ท่านนบีอาดัมอะลัยสลาม ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับ ออกจากสวรรค์เนี่ย แต่การให้ออกของท่านนบีอาดัมเนี่ย ไม่ใช่เป็นการออกอย่างถาวรอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในดุนยาในพื้นพิภพบนโลกนี้เนี่ย ทั้งหมด อัลลอฮ์สร้างทุกอย่างเนี่ย อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จะมีชีวิตอยู่จะมีปัจจัยยังชีพ จะมีการดำรงชีวิตในดุนยาอย่างสมบูรณ์ อย่างพร้อมเพียงและอย่างเพียบพร้อมในชีวิตเขานะครับอัลลอฮ์จึงกล่าวในอันกุรานนะวันละดีอละกละกุมมาฟิลอัลดิจามีอะอัลลอฮ์สร้างสิ่งมาสิ่งที่มีในดุนยาทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยละกุมให้แก่พวกท่านนะครับ ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ให้แก่พวกเรา แต่อัลลอฮ์ก็เตือนเราว่า ดุนยานี้ไม่ไม่ได้ถาวรนะ สุดท้ายท้ายที่สุด พวกเจ้าจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จึงใช้มีคำว่านะครับ คำที่กล่าวในอันกุรอานว่า มุสตะกอรุวามาตาอุนอิลาฮินนะเจ้าจะพำนักนะในดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เนี่ย อิลาฮินจนกระทั่งระยะเวลาหนึ่ง เจ้าก็ต้องจากมัน นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอก อิชาระเพื่อให้เราเข้าใจว่า ดุนยาเนี่ย เป็นสถานที่ที่เราจะอยู่แต่ไม่ถาวร และสุดท้ายที่สุดเราจะกลับไปไหนที่ถาวรครับ พี่น้อง แน่นอนในสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอุนเราทั้งหมดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และสุดท้ายเราทั้งหมดพี่น้องครับจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์ทั้งหมด นี่คือการกลับที่ถาวรของเรา และนี่คือการกลับที่มั่นคงและตลอดกาลนั่นคือการกลับสู่อัลลอฮ์กลับสู่อาคิรอดุนยา อัลลอฮ์จึงบอกนะครับ ตักเตือนอีกหลายต่อหลายอายาว่า ให้เราเข้าใจว่าดุนยาเนี่ยสุดท้ายมันจะสลายลงอ่าว่าอินอัปนี้ว่าอินาละจะอัปนีิดูเพื่อนบอบเล็บเล็บเลวนะเนี่ยมาอะไรฮะซอีดันยูรุซาอ่าพี่น้องอัลลอฮ์บอกดุนยาเนี่ยสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยซอีดันยูรุซามันจะไม่มีค่ามันจะสลายแหลกแหลกสลายหมดเลยนะว่าอินาละจะอิลูนามาอะไรฮะซออีดันยูรุซาอัลลอฮ์นี่คือดุนยา มันจะสวยงามเพื่อแพ้ิยังไง สุดท้ายมันก็ล่มสลาย ดุนยาพี่น้อง อัลลอฮ์จึงบอกและบอกอีกหลายๆอายะที่จะให้เราเข้าใจว่าอาครอนนั้นยิ่งใหญ่และสำคัญและถาวรกว่าดุนยาเราจึงไปดูในอันกุรานนะครับว่าอาครอตุคอยรุวะอับกออาครอนนั้นดีกว่าและถาวรยิ่งกว่าในดุนยานะนี่คือส่วนหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์กล่าวในอันกุรอาน ให้เราเข้าใจในยะว่าดุนยานี้เนี่ย ไม่ใช่ที่ถาวรนะและสุดท้ายท้ายที่สุดพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อเราเรารู้ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันหนึ่งพี่น้องครับไม่มีทางไหนที่จะเลี่ยงไปได้ เส้นทางในการกลับหาอัลลอฮ์ตามสุนนะตุลลอฮ์แบบอย่างที่แนวทางที่อัลลอฮ์ตั้งไว้ในดุนยานั่นคือความตาย นั่นคือความตาย การตายจึงเป็นการเดินทางชนิดหนึ่ง ที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้เราจะไปอยุธยา วันนี้เราจะไปกรุงเทพเราไปได้โดยเครื่องบิน เราไปได้โดยเรือ เราไปได้โดยรถ เราไปได้โดยรถไฟวิธีกลับในดุนยา มีหลากหลายวิธี แต่วันนี้วิธีจะกลับบ้านเกิดของเรา วิธีจะกลับสถานที่กำเนิดของเรา วิธีจะกลับสู่อัลลอฮ์มีวิธีเดียวพี่น้องนั่นคือความตาย เมื่อบอกความตายคือวิธีกลับอัลลอฮ์บอกในคุรานอีกว่ากุลูนับสินและอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องลิมรสความตาย ในเยอะทุกคนต้องกลับหาอัลลอฮ์ ทุกชีวิตจะต้องกลับสู่อาครอแล้ววันนี้เนี่ยอะไรที่หลอกลวงเจ้า มากอรักะบิรอบบิกัลแคริมอะไรที่หลอกลวงพวกเจ้าให้เนรคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งในเมื่อเราจะรู้ว่าเราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องครับ นี่คืออันกุรานบอกเราเรียบร้อยว่า ดุนยาเราต้องจากมัน และท้ายที่สุดเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์ทุกคน เมื่อเรารู้ตรงนี้พี่น้องมาดูในฮะดิษของท่านนบีสุลต่านละวะเลวะสลัม ท่านนบีบอกอีกนะครับ พี่น้องเมื่ออันะฉันกับดุนยาเนี่ยนะ เปรียบเสมือนกรรอกที่มินอิสตาซลละตัตชจรเหมือนกับชายคนหนึ่งที่ขี่ปะหนะมา แล้วก็มาพักใต้ร่มไม้เพื่อหลบร้อนนะครับ เวลาหายร้อนหายเหนื่อยได้พักจนหายเหนื่อย ก็ต้องลุกแล้วก็จากต้นไม้ต้นนี้จากร่มไม้ร่มนี้ไป นี่คือดุนยาและท่านนบีก็บอกอีกเราแค่นติดดุนยา นะครับหากไม่ดุนยา มีค่า ณ ที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกอยู่ แสดงว่าดุนยา ณ ที่อัลลอฮ์ไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้น ดุนยาจะแตกสลาย ดุนยาจะล่มสลาย เมื่อเรารู้ทั้งหมดตรงนี้ไปน้องครับ และสุดท้าย ท้ายที่สุด ทั้งหมดเราจะกลับสู่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลากันทุกคนพี่น้อง วันนี้เนี่ย เมื่อเรารู้บทบาท เรารู้ที่มาของเรา ว่าเราดั้งเดิม พ่อของเราเนี่ย ท่านนบีอาดัมอะลัยสลาม มาจากสวรรค์ เราเป็นเชื้อสายจากชาวสวรรค์พี่น้องครับ สังเกตนะพี่น้อง เราเนี่ย ผูกพันกับสวรรค์ของอัลลอฮ์เราผูกพันกับสิ่งที่ดีงามเวลาเราทำชั่ว เวลาเราทำอะไรที่เลวร้าย เราจะรู้สึกไม่สบายใจ แต่เวลาเราทำอะไรสิ่งที่เป็นความดีงาม เราจะรู้สึกมีความสุข และอิ่มเอมกับการกระทำนั้น นี่คือนิสัยเดิมและความผูกพันเดิมๆของเราพี่น้องครับ เรารู้ตรงนี้ แล้ววันนี้เราดุนยาเราอยู่ อัลลอฮ์ให้เราอยู่ในดุนยาหลายบทบาท หลายอาชีพ หลายตำแหน่ง หลายการกระทำพี่น้อง เราเจอต่างๆ บททดสอบในดุนยาหลากหลายมาก เราเจอความจนเราเจอความลำบาก เราเจอความตายเราเจอความรวย ทั้งหมดนี้เป็นบททดสอบ ดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ให้เราอยู่บนโลกดุนยาเพื่อจะสอบว่าเราจะผ่านหรือไม่เลียบลูกุมไอยุคุมอัสลุอัมละเพื่อพระองค์จะทดสอบ ว่าใครในหมู่พวกเจ้าเนี่ย จะมีอามันที่สวยงามที่งดงามที่สุดอัลลอฮ์จะสอบเรา ตลอดชีวิตที่เราอยู่บนดุนยาดุนยาเราจึงให้ฉายาดุนยาว่า ดารุลิติละบ้านแห่งการทดสอบ บ้านแห่งการทดสอบ บ้านแห่งการทดลองบ้านแห่งการที่เราจะอยู่บนดุนยาแล้วเทสตัวเราว่า วันที่เรากลับบ้านเราจริงๆ เนี่ย เราจะสำเร็จหรือไม่ เราจะได้เข้าบ้านของเราอย่างสันติ หรือเราจะต้องไปลงนรกยานนำของอัลลอฮ์ก่อนนะอุบิลแฮมบินซาลิกวันนี้ดุนยาคือเมืองแห่งการทดสอบพี่น้อง จะเจออะไรก็แล้วแต่พี่น้องจำไว้นะครับว่าอัลลอฮ์สอบเรา เพื่อให้เราเนี่ย มีความสบัดอดทน พี่น้องอาจจะตั้งคำถามนะครับว่า ทำไมวันนี้เนี่ย เราจะโดนทดจริงโดนทดสอบมากเราเป็นคนดีแล้ว เราละหมาดแล้ว นะ เราอามัดอิบาดัตเราถือศีลอด เราอามัดทุกอย่าง แต่เรายังโดนทดสอบ เรายังเจอความเหนื่อยยากเรายังเจอความเสียใจ เรายังเจอความลำบาก ทุกอย่างนะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์สอบเราเนี่ยท่านนบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอัชัดดุนนาซิบะลานะครับอายุนาซิอัชัดดุบะลายารอสุลลอฮ์มีคนเคยถามท่านนบีนะครับ ว่ามนุษย์ประเภทไหนที่จะถูกทดสอบหนักมากที่สุด ท่านนบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมจึงตอบว่าอัลอัมบียะ นะครับนั่นคือบรรดานบีทั้งหลาย แสดงว่าคนยิ่งดี อัลลอฮ์ยิ่งสอบ อัลลอฮ์สอบเราหลาย เรื่อง หลายเรื่องพี่น้องครับ ในดุนยาเรา สิ่งที่รุนแรง สิ่งที่น่ากลัวที่อัลลอฮ์สอบเรานะหนึ่งในนั้นคือฟิตนาตุลมาลทดสอบในเรื่องทรัพย์อัลลอฮ์สอบให้เรารวย อัลลอฮ์สอบให้เราจนสองอย่างพี่น้องเรื่องเงินเนี่ย อัลลอฮ์สอบสองเรื่องหนึ่งสอบให้รวยสองสอบให้จนไม่มีอย่างอื่น จริงนะปิดปิดปิดเลยปิด นะฐานะเราเนี่ยนะพี่น้องมีสองอย่างนะในดุนยาเนี่ยหนึ่งฐานะรวยสองฐานะจนสองอย่างแค่นั้นเองฉะนั้นเราบอกไม่ต้องคิดมากพี่น้อง ถ้าเราไม่รวยเราก็จนนะมีพอกินพอใช้นั่นแหละรวยแล้วครับพี่น้องทำดุริแล้วเมื่อเรารู้สอบอย่างนี้พี่น้อง ท่านนบีสุลัยสามจึงเตือนเรานะในเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยนี่คือบททดสอบ เวลาได้รับความสุขได้รับนี่อามัดชุกโกต่ออัลลอฮ์ท่านก็จะผ่านบททดสอบ เวลาท่านลำบาก ท่านขาดทรัพย์ท่านไม่มีสตางค์ใช้ นี่ก็บททดสอบ ทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับฟิตนาตุลมาลบททดสอบในเรื่องทรัพย์วันที่ท่านกลับหาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์จะถามเราอะไรพี่น้องจำได้นะลาตะซาลุกอดามะนะครับอับดันนะกอดามะอับดันเยามัลกิยามเอากรรมกรสุลลัยสลัมเท้าของบ่าวสองครั้งจะเดินไปไหนไม่ได้ ในวันกิยามะฮัตตายุสอัลจนกว่าจะถูกสอบถามก่อน สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถามพี่น้องครับอันมาลีทรัพย์ของเขามินไอนักตาซบะวะฟีมาอันฟักหามาจากไหนแล้วได้ไปยังไง แสดงว่าเงินในดุนยาที่เรามีเนี่ยพี่น้องครับ เรามีเป็นพันพันล้าน หรือเรามีสิบบาทก็ตาม ทั้งหมดอัลลอฮ์สอบในวันเกียรมาวันที่เราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะถามเราว่าเงินทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้เราใน ดุนยาเนี่ยเจ้าไปหามาได้ยังไง วิธีการใด มุสลิมผู้ศรัทธาจึงรู้พี่น้องเวลาจะหาเงินหาทองเนี่ยเขาจะคิดก่อนว่าฮาลาลหรือฮารอมทำไมต้องคิดฮาลาลฮารอมพี่น้องเพราะสุดท้ายวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาเจ้าของและพระองค์จะถามว่า เราเอาเงินมาจากไหน เราเอาเงินมาได้ยังไง แล้วเงินนี่อัลลอฮ์ถามละเอียดนะครับพี่น้องหามาได้ยังไงฟีมาอันฟักแล้วก็จ่ายใช้ไปได้ทางไหน อัลลอฮ์ถามหมดวันนี้พี่น้องซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอัลลอฮ์ก็ถามซื้อสายชาร์จหนึ่งอันอัลลอฮ์ก็ถามในวันเกียรติ ซื้อลูกอมหนึ่งเม็ดอัลลอฮ์กะถามท่านในวันเกียรติวันนี้ในดุนยาเราอยากมีทรัพย์ เราอยากมีความร่ำรวย แต่สุดท้ายพี่น้องครับ ทรัพย์ของเราที่มีทั้งหมดกลับไปสู่อัลลอฮ์ในวันเกียรมะเมื่อกลับสู่บ้านของเราจริงๆพระองค์จะถามทั้งหมด ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปยังไงบ้าง นี่คือดุนยานั่นคือบ้านของเราและขณะเดียวกันวันนี้พี่น้องที่ยากจน เราเหนื่อยเราดูคนที่เขารวยกว่าเรา เราดูคนที่เขามีทรัพย์มากกว่าเรา เราอิจฉาเขา เราอยากจะสบายเหมือนเขา พี่น้องเราอยากสบายเหมือนเขา เราอิจฉาเขาแต่หารู้ไหม เมื่อเราไปสู่วันกยามะทรัพย์ที่มีน้อยของเราอัลลอฮ์จะสอบ เราน้อยกว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สอบพี่น้องวันนี้เราจะโดนความทดสอบโดนความลำบากโดนความเหนื่อยยากยังไง พี่น้องตั้งใจนะครับอย่าเกณฑ์แล้วเชื่อมั่นไม่เป็นไรวันหนึ่งเราจะกลับบ้านเรา ดุนยาไม่ใช่บ้าน ดุนยาเป็นเมืองแห่งการทดสอบ ท่านอาลีรอดียลอานุได้ให้คำนิยามของดุนยาเอาไว้ว่าฮาลาลูอาฮิซาบุการสิ่งฮาลาลในดุนยาทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้ ไปในวันเกียามะอัลลอฮ์จะสอบสวนว่าฮารอมุฮะอาซาบุและสิ่งฮารอมในดุนยาทั้งหมด ไปในวันเกียามะอัลลอฮ์ก็จะสอบท่านแสดงว่าดุนยาเนี่ยพี่น้อง มันไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนและไม่มีอะไรความสุขที่ถาวรเลย สิ่งที่ฮาลาลแล้วในชีวิตเราอัลลอฮ์ก็จะสอบในวันเกียรมาส่วนสิ่งที่ฮารอมในชีวิตเราอัลลอฮ์ก็จะลงอาสาบลงโทษในวันเกียรมานี่คือดุนยาพี่น้องดุนยาท่านอาลีจึงบอกไงครับพี่น้องกับดุนยาบอกฉันขออย่าเลยเจ้าเลยดุนยาสามตอลักอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลย ท่านอาลี และบรรดาสวบบะทั้งหมดจึงเข้าใจดุนยาพวกเขามักน้อยในสิ่งที่ฮาลาล ยิ่งกว่าพวกเรามักน้อยในสิ่งที่ฮารอมนี่คือสหบะที่เข้าใจดุนยาว่า ไม่ใช่บ้านเขา เขาจะอยู่เพียงชั่วคราวสหบะคิดอะไรพี่น้องกับดุนยา วันนี้มีอาหารกินเข้าไปหนึ่งคำเขาก็มีความสุขแล้วพี่น้องในดุนยาสหบะคิดแค่ วันนี้ได้มีอาหารกินเข้าไปในปากเขาก็สุขแล้วครับ เขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วเขาไม่ได้หวังจะต้องมีบ้านหลังใหญ่โต เขาไม่ได้หวังจะต้องมีรถมีพาหนะชั้นใหญ่ชั้นสูงเปล่า ความสุขสาบัดแค่ได้กินอาหารคำหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องเขามีความสุข เขาก็อัลฮัมดุลิลละชุกอัลลอฮ์เพราะเขาเชื่อมั่นว่าดุนยาไม่ใช่บ้านเขา แต่สาบะจะโลภในการกลับสู่อาคัยรอจึงไม่เห็นแหละครับพี่น้อง ทำไมสาบะบางคนละหมาดจนเกือบถึงเช้า ทำไมสาบะบางคนอ่านกุรอานขนาดหนักทำไมสาบะบางคนกล่าวซิกรุลลอฮ์ทำไมสาบะบางคนบริจาคออกยิฮัดเพื่อให้ตัวเองเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์เขาหวังจะกลับบ้าน โดยมีความสุขและกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์อย่างความภาคภูมิใจ เขาเชื่อมั่นนะครับ พี่น้องว่า ดุนยาไม่ใช่บ้าน ในขณะที่วันนี้พวกเราทั้งหมด เราเข้าใจว่าดุนยาเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านเหมือนกัน แต่พฤติกรรมในการทำของเราเนี่ย เรากับว่าดุนยาคือที่อยู่อันถาวรตลอดการของเราอย่างชัดเจน นี่คือเรา ฉะนั้น ดุนยาพี่น้องครับ จงอย่าเชื่อมั่นในมัน นะจงอย่าอย่าเกณฑ์และมั่นใจในมันดุนยาอัลลอฮ์ให้ใครก็ได้นะ ดุนยาอัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้ ในขณะเดียวกันอาคราอัลลอฮ์จะให้ยักตัสุบิรห์มตีนะอัลลอฮ์จะเจาะจงรหมัความเมตตาของเราเฉพาะไม่ยชะสำหรับผู้ที่บงประสงค์วันนี้ใครที่มีความรักในอาครามากกว่าดุนยาท่านคือคนที่อัลลอฮ์เลือกแต่วันนี้ถ้าเรามีความรักในดุนยามากกว่าอาครอท่านคือคนที่มีปัญหา ท่านคือคนที่มีปัญหา เราจงฝึกในการรักอาคราและมั่นใจว่าเราจะต้องกลับบ้านของเราในวันเคียมะนี่คือมุมิน นี่คือสหาบาพี่น้อง พอเราพูดตรงนี้นะครับ พี่น้องเราย้อนดูชีวิตของบรรดาสหาบามาชาอัลลอฮ์เขาอยู่ในดุนยาอย่างคนเดินทางจริง ๆ พี่น้อง ท่านนบีสุลต่านสลัมนะครับ พี่น้องได้ครั้งหนึ่งเนี่ย เคยจับท่านอิมนุอุมัดวะเดียลลออนุมะนะ จับบ่าท่านอิมนุอุมัดเนี่ยและท่านนบีก็เตือนอิมนุอุมัดว่า คุณ ฟิดดุนยาแกอันนักกอรีบ เจ้าจงอยู่ในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้า เอาอาบิรุสบิล นะอัลกุมะกอลสัลลัลลัมหรือเป็นคนเดินทางท่านนบีเตือนอิมรอมัดสองอย่างเนี่ยนะพี่น้อง จงอยู่อย่างคนแปลกหน้า หรืออยู่เหมือนคนเดินทาง ในยะแสดงว่าเราคือคนแปลกหน้าในดุนยาเรามาเที่ยวบ้านเขา เราไม่ได้ตั้งใจจะมาปลูกบ้านหรอกครับพี่น้อง วันนี้ผมมาสุขิรินนะ ผมอยู่บนภูเขา นะ คืนนี้ผมอยู่บนภูเขานะผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาปลูกบ้านบนภูเขาเพราะผมคนสายบุรีนะเมียผมก็คนยะลา นะมาอยู่ด้วย กันสายบุรี ถ้าผมขึ้นมาสุขีรินแล้วคิดจะปลูกบ้าน อันนี้มีปัญหาแสดงว่าผมจะไม่กลับแล้วนะเรามั่นใจว่าเรามาทำธุระเรามาคุยเรื่องศาสนา และพรุ่งนี้เช้าเราก็จะลงจากเขา เราเป็นคนแปลกหน้าในพื้นที่เรามาทำธุระเสร็จและเราจะกลับบ้าน นี่คือบ้านบ้านเราคือสายบุรี สุดท้ายอินชาอัลลอฮ์เราต้องกลับบ้าน เราจะไม่คิดสร้างรกรากเราจะไม่คิดปลูกบ้านที่บนภูเขาสุขรินที่นี่เพราะเพราะเรามาชั่วคราว ดุนยาก็เช่นกันพี่น้องวันนี้เรามาชั่วคราวเนี่ยเรามีบ้านให้อยู่อาศัย เรามีที่ดิน เรามีริสกีปัจจัยยังชีพ จำไว้อย่างนะครับ พี่น้องอีลาฮินระยะเวลาเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้เราอยู่กับดุนยาตลอดกาลและถาวรแน่นอนสุดท้ายดุนยาอิดะชัมซุกอเวรต วอิดันนูจูมุนกะดารัตวอิดัลจิบาลุซุยรัตเมื่อดวงอาทิตย์มันม้วนตัวลงถูกม้วนและดับแสงลงไป และเมื่อดวงดาวมันล่วงหล่นกระจัดกระจายหมด และเมื่อภูเขาถูกเคลื่อนย้ายนะวอิดัลบิฮารุสุจิรัตเมื่อทะเลมันถูกลุกเป็นไฟ ทั้งหมด ทั้งปวง ระบบโคจรในดุนยาทั้งหมดจะพินาศและสุดท้ายเราจะไปไหนพี่น้อง แน่นอนนะกุลลุชัยอินฮาลิกุณทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้เดียว ดุนยาจะไม่มีเหลือ ชีวิตมนุษย์จะไม่มีเหลือ สุดท้ายที่กลับเราในวันนั้น ทั้งหมดจะกลับสู่อัลลอฮ์อย่างเต็มรูปแบบ ท่านนบีเตือนสาบัตเตือน บรรดาอัสลัฟุสซาเลตเตือนและทำตัวอย่างให้เราเห็นว่า เราเนี่ยไม่ควรจะทุ่มทั้งชีวิตในดุนยาเพราะดุนยาไม่ใช่ที่กลับ ไม่ใช่ที่ถาวรสุดท้ายที่สุด อาเครอต่างหากคือบ้านของเจ้า ท่านอาลีรอเดลอนูนะครับพี่น้องได้เตือน และได้บอกกล่าว แก่ประชาชาติอิสลาม เอาไว้ว่าคุณอบนาอัลอาคิรอวะลาตะกุนอบนาอัลดุนยาท่านทั้งหลายจงเป็นลูกของอาคิรอแต่จงอย่าเป็นลูกของดุนยานั่นคือจงมีชีวิตอยู่เพื่ออาคิรออย่ามีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาดุนยาฮุลวะตุนคดีรอตุนมันหวานมันเขียวชอุ่มและสุดท้ายพี่น้อง ทั้งหมดที่เราอยู่ อัลลอฮ์จะสอบเราในวันกิยามะนะครับ ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะจะถูกทดสอบยังไง จะเหนื่อยยากยังไง จะเดินปัญหา โดนปัญหาในชีวิตยังไง พี่น้องนึกเสมอนะว่าแป๊บเดียวสุดท้ายเราก็ต้องจากมัน วันนี้เหนื่อยพี่น้องครับ วันนี้มีปัญหานอนหลับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้านะและเรื่องที่เกิดปัญหาเป็นปัญหาในวันนี้พรุ่งนี้เราจะเรียกมันว่าอดีตนะวันนี้ของวันนี้ แต่เมื่อถึงพรุ่งนี้เมื่อไหร่ วันนี้ก็จะเป็นแค่เมื่อวานนั่นแค่นั้นเอง ความเจ็บปวดในดุนยา ความเหนื่อยยากในดุนยา มันผ่านเพียงชั่วข้ามคืนนะฮะผ่านเพียงชั่วข้ามคืน แต่ความสุขในอาคราที่มันจะคงอยู่ตลอดกาลนะฮะความสุขในอาคราที่มันจะคงอยู่ถาวรตลอดไปพี่น้อง จงมีชีวิตอยู่เพื่ออาคราเจ็บปวดยังไงเหนื่อยยากยังไง พี่น้องคิดเสมอนะครับ สุดท้ายเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์และวันพัก ถาวรตลอดกาลนั่นคือเมื่อใดที่เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกในอันกุรอานพี่น้องสำหรับผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์นะครับอินนัลลดีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮัตละฮุมจันนาตุนตะจรีมินตะฮิฮัลอันฮาร์ดะลิกัลฟาวซุลกบีรนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงอะไรคือชัยชนะใหญ่หลวงพี่น้อง ไม่ใช่คนเรียนจบเป็นยาเอกนะไม่ใช่คนมีเงินเป็นพันล้านไม่ใช่คนที่มีรายได้เป็นแสนแสนล้าน แต่ดาลิกัลฟาซุลคบีรชัยชนะอันใหญ่หลวงนั่นคือคนที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะดาลิกะฮุลฟาซุลอาซีมนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่นั่นคือคนที่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สวรรค์คืออะไรพี่น้องคือการที่เราได้กลับบ้านอย่างสันติกลับบ้านโดยไม่ต้องผ่านนรกยานนับกลับบ้านโดยไม่ต้องผ่านการลงโทษจากอัลลอฮ์เรารอดพ้นจากอาซาบกุบรเรารอดพ้นจากอาซาบจาันนัมเราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ นั่นคือวินาทีนะครับที่ท่านอิหม่ามอัลมัด บินฮัมบันได้กล่าวเอาไว้ว่าวักตุลิสติรอฮ์ลิมุมินนะครับเวลาแห่งการพักของมุมินของมาอัพนะพี่น้องวันนี้ ขึ้นเขาลงเขาเปลี่ยนหัวนิดนึงนะฮะฉะนั้นมาอัพด้วยนะครับพี่น้องอาจจะดูมึนๆนะแต่ไม่ได้เมานะครับพี่น้องไม่ได้เมานะมึนๆนิดหนึ่งนะเวลาขึ้นเขาลงเขา ขนาดขับรถเองนะฮะยังมึนฉะนั้นเลยบอกพี่น้องว่า ดุนยานะครับ จงอยู่ให้เป็นและ เตรียมคำตอบกับอัลลอฮ์ว่าเราจะตอบพระองค์ยังไง กับชีวิตอยู่ในดุนยาและสิ่งที่อัลลอฮ์จะถามนะครับ อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกท่าน อันอุมริ อายุไขทั้งหมดที่ท่านอยู่ในดุนยาท่านใช้ชีวิตไปกับอะไรบ้าง ท่านหมดไปกับอะไรบ้าง สิ่งนี้พระองค์จะถามเราในวันเกียรมาและผมเชื่อนะครับ พี่น้องว่า เมื่อใดที่พระองค์ถามเรา และเราเตรียมตัวในคำตอบ เตรียมตัวด้วยอามันที่ซอนและเตรียมตัวด้วยความงดงามในการปฏิบัติตัว วันนั้นเลยครับพี่น้อง เราจะกลับบ้านอย่างสมบูรณ์และการกลับบ้านที่ยิ่งใหญ่ในฮะดิษท่านนบีบอกเรื่องราวหนึ่งพี่น้องครับว่าคนนะครับ เวลาจะกลับบ้านเนี่ย ไปไปบอกดูเพียรๆเหนื่อยๆนะครับอาจารย์นำดูลิละบางไปนะที่ดูในไลฟ์ใช่ครับวันนี้ วันนี้ขอมาจริงๆนะผมเนี่ยนำดูลิละนานไม่ได้ขับรถไกลนะตั้งแต่หยุดบรรยาไปปีหนึ่งเกือบปีนะพี่นะเกือบปีนะ วันนี้อันทำดูลิแล้วดีใจได้มาใช้รับใช้ศาสนาอีกครั้ง ถึงจะไม่ได้บรรยายเต็มร้อยในการรวบรวบรวมคน แต่ก็ได้มาช่วยพี่น้องนะบรรยายไลฟ์สดที่สุขินนะ ขับรถมาก็ทำได้สนุกมากนะครับก็ขอมามีเปลี่ยนนิดๆนะครับ ฉะนั้นผมจะบอกว่า แบบอย่างหนึ่งนะครับ พี่น้องที่ท่านนบีบอกนะ ตรงนี้เนี่ย คนเวลาจะกลับบ้านพี่น้อง ก็คือเวลาจะกลับสู่อาครอจะมีสองรูปแบบ นะหนึ่งถูกชนกลับด้วยดี สองถูกตะเพิดให้กลับไป นะกลับไปอย่างเลวร้าย และกลับไปอย่างดีงาม คนดีๆ พี่น้อง มาเลกัดจะมารับเขา และจะบอกกับวิญญาณเวลาจะออกจากร่าง นะไอ้ตัวนับสุนตยิบนะครับ โอ้ชีวิต โอ้วิญญาณที่สงบเอ๋ยโอ้วิญญาณที่ดีงามเอ๋ยนะครับจงออกมาเถอะโอคโรจิ เจ้าจงออกมาสู่ความพอใจ สู่ความพอใจจากอัลลอฮ์นะนี่คือวิญญาณที่ดีพี่น้องครับ เล่นในขณะที่วิญญาณเลวร้ายไอเยตวันนับสุลคาบีสโอ้วิญญาณที่เลวร้ายโอ้วิญญาณที่ชั่วโอ้กรจีอิลาสคติแลจงออกมาสู่การโกรธของอัลลอฮ์วันนี้เราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าชีวิตเราเนี่ยจะถูกออกไปในสภาพไหน ฉันจะถูกออกไปในสภาพที่มีมาเลกัต้อนรับ หรือฉันจะถูกออกไปเนี่ย ในสภาพที่มาเลกัตรอจะลงโทษ เราไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้น แต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ ผมจึงเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องนะครับว่าขอให้เราทั้งหมดเนี่ย เตรียมตัวและอย่าท้อใจ อย่ามองคนที่ดีกว่าเราในโลกดุนยาอย่าไปมองคนรวยกว่า อย่าไปมองคนที่เขาเราคิดว่าสบายกว่า อย่าไปอิจฉาเขาสุดท้ายที่สุด เราก็จะกลับบ้านเราในอาคายรอบพี่น้อง นั่นคือที่กลับอันถาวรอย่างแท้จริงนะครับ นะฮะก็ฝากพี่น้องนะครับมาเล็กๆน้อยๆนะครับในค่ำคืนนี้นะเตือนเอาไว้แล้วก็ช่วงนี้คำถามว่าใครมีอะไรจะถาม เราเปิดโอกาสให้พิมพ์มาได้เลยนะครับ ในไลฟ์ผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับ พี่น้องสามารถถามได้ นะพี่น้องโอ้โตพี่น้องถามได้เลยเชาลวนะเราจะพูดคุย แล้วผมยกตัวอย่างหนึ่งนะระหว่างรอคำถามจากพี่น้องนะครับ บรรดานบีบรรดาคนซอนและ อัลลอฮ์ทดสอบให้เจอความลำบากในดุนยาขณะนบีอายุบอะไรสลับท่าน นบีอายุบเป็นโรคอะไรพี่น้อง เราก็รู้ ทั้งชีวิตทั้งร่างกายท่านขยับได้แค่ลิ้นนะกับตาที่กระพริบกระพริบแบบนี้ สุดท้ายนบีอายุบสอบัดอดทนแล้วร้องเรียนต่ออัลลอฮ์นะ อันนี้มัสเนียดุรวาอันตะอัลฮัมุรระฮิมินขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายผ่านพ้นไปได้ ท่านยิงอาเซียเจอกับอะไรพี่น้อง นบียะฮยา นบีซักริยา ถูกฆ่า ถูกสังหารท่านเหล่านั้นเป็นนบี เป็นอัมบียะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแต่ดุนยาท่านอยู่อย่างลำบากโดนเข็นฆ่าโดนไล่ฆ่าจากยาฮุดเพราะบรรดาอัมบียะทำตัวอย่างให้เราดูนะครับพี่น้องว่าดุนยาคือที่พักอันชั่วคราว แล้วสุดท้ายที่สุดสวรรค์ต่างหากคือที่กลับอันถาวรพี่น้องครับอันฮัมดุลิลละนะฮะตอนนี้ถ้าใครมีคำถามหรืออะไรจะเรียนถามกันจะถามมาอินชาอัลลอฮ์นะครับพูดคุย เชิญได้นะครับ ขออนุญาตดื่มนะครับเองนะ เออบางนะซาบีอาบีนะครับอาจารย์ทำเลยละคนที่ขี้เหนียวขี้ตนีในอิสลามบอกยังไงบ้างครับ มาเลกัตขอดุอาให้คนนั้นหายนะคือคนที่ขี้เหนียวแต่ละนะ ความหายนะมันจะประสบแก่คนขี้เหนียวอิสลามส่งเสริมให้เราเป็นคนใจบุญ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราใจบุญ นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเรากลับคืนดูอาหนึ่งที่เราขอทั้งเช้า ทั้งเย็นนะถ้าเราไม่ขี้เกียจนะครับพี่น้องอัลลอฮ์มาอินีอาอุบิกามินันจุบนีวัลบุคลีขอเราให้พ้นจากสองขี้พี่น้องพูดง่ายๆหนึ่งขี้ขลาด สองขี้เหนียว สองขี้นี่อย่ามีนะครับพี่น้องขี้ขลาดกับขี้เหนียว เป็นนิสัยที่อิสลามรังเกียจนะ ฉะนั้นก็เอ่อขอให้เรายุดพยายามจริง ๆ ทุกคนมันขี้งกหมดแหละพี่น้อง มันมีความงกในใจ นะชัยตอนมันจึงหลอกล่อเราอัชัยตอนอย่าให้ดุกมันฟักก่อนชัยตอนมันจะขู่ให้เรากลัวจน เวลาจะช่วยคนไอ้มึงอย่าให้เดี๋ยวมึงให้มึงหมดมึงไม่มีอะไรกินด้วยมึงอย่าให้มันด้วยชัยตันจะกลัว และเราก็พร้อมจะยอมรับในสิ่งนี้อยู่แล้ว นะฉะนั้นอิชาลอนะครับดูอาให้เราและท่านั้งหลาย พ้นจากความขี้เหนียวไปได้นะครับ อ่ามอรินับ ถ้าฟังบ่อย ๆ ถ้าฟังอาจารย์บ่อยๆก็จะหมดคำถามออกไปจากชีวิตเองครับอันดับดุลิลว แล้วก็ชีวิตก็ใกล้จะหมดลงไปเรื่อยๆด้วยนะวันนี้นะชชีวิตเป็นอย่างนี้เลยพี่น้อง มันลดลงไปเรื่อยๆและคำถามบางทีเราเนี่ย เกิดคำถามในชีวิตแต่อีกหน่อย บางทีฟังไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจ ว่าอ๋อดุนยาก็แค่นี้นะเราก็จะตอบคำถามให้กับตัวเองได้เลยนะครับชาล้วนะเออเออมีเหมือนกัน แต่คนฟังเรื่อยๆ ก็ยังถามอยู่ นะ บางคนถามอยู่นะ ว่า ทำไมอาจารย์ชอบตะคอกชอบ อันนั้นก็ยังถามอยู่เรื่อยๆ เนี่ยทำตุลินแล้วนะละหมาดใส่เสื้อบอลได้ไหมครับ อ่า ใช่ป่ะเนี่ยใส่เสื้อบอลได้นะครับ ไม่ปัญหานะฮะไม่ปัญหาแต่ว่าเหมาะสมหรือไม่ว่ากันอีกเรื่องจานละหมาดและแต่งตัวให้ดีให้มันดูสุภาพที่สุดเท่าที่ทำได้ทำตุลินแล้วแต่ใส่เสื้อบอลก็ละหมาดซ่อนนะครับนะแต่ถ้าใส่ลิเวอร์ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องว่าในละหมาดแล้วฮะใส่ตอนไหนก็ถ้าคนมันชอบนะมันใส่ได้ตลอด ผมเลยบอกว่า เอาจริงๆนะเสื้อบางยี่ห้อบางบางทีมอ่ะนะ ไม่ควรจะใส่ในละหมาด ถ้าแบบโลโก้เบียร์เหล้าอันนี้ชัดเจนเราไม่ใส่นะ ทั้งในละหมาด และนอกละหมาดแต่ถ้าเสื้อบอลที่มีโลโก้เป็นสัตว์เป็นอะไร ยิ่งไม่สมควรใส่ในละหมาด ถ้าจะใส่เสื้อบอลเราบางทีเล่นบอลอยู่ได้เวลาละหมาดละหมาดโอเคไม่ว่ากันนะแต่เลือกลายสกินเสื้อหน่อยนะ เลือกลายสกินเสื้อหน่อยนะครับอย่าเป็นสัตว์เป็นอะไรนะ มันอุลมาไม่ให้ใส่แบบนั้นไม่ส่งเสริมด้วยประการทั้งปวงนะครับ ต้นมะละกอปลูกข้างบ้านได้ไหมครับอาจารย์แนะนำให้ปลูกหลังบ้าน เพราะว่าถ้าปลูกข้างบ้านเนี่ยมันจะหล่นไปหล่นบ้านคนอื่น และท่านก็จะอดกินลูกที่สุก ปลูกหลังบ้านนะฮะ จะได้สอยกินง่ายๆ แต่ถ้าหลังบ้านไม่มีที่ปลูกข้างบ้านก็ได้ หน้าบ้านก็ได้ หลังบ้านก็ได้ ปลูกได้ทุกมุมในบ้าน ยกเว้นปลูกในบ้านไม่ได้นะ เพราะในบ้านไม่มีดินนะครับ ปลูกได้นะมะละกอมะละกอปลูกไปเถอะแล้วก็แบ่งๆเพื่อนบ้านกินนะครับทำดูดยแล้วนะ เออ อะไรเนี่ยเอามะละกอมะละกอด่างไหมฮะถ้ามะละกอด่างเนี่ยต้องปลูกระวังหน่อยนะครับ ผมดูข่าวนะผมผมเอ่ยทุเรศที่เป็นเรื่องในเมืองไทยเนี่ยขออนุญาตนะอัศมิน ไม่ไม่จะบอกให้ ผมดูข่าว ข่าวข่าวสื่อแหล่งหนึ่งนะเขาขายต้นไม้ ต้นอะไรยี่สิบล้านนะพี่น้องยี่สิบล้าน กล้วยกล้วยฮะกล้วย เออกล้วยสิบล้าน แต่ผมดูสีหน้าคนซื้อนี่มันไม่มีความสุขแปลกมาก สีหน้าที่มันคนมันขายได้สิบล้านเนี่ย ผมขายรถได้ได้ตอนนั้นแปดหมื่น รถเก่าแล้วขายได้แปดหมื่นผมยังมีความสุข แต่คนขายได้สิบล้านทำไมหน้ามันเศร้าหมอง เลยบอกว่าจริงๆอะนะไอ้ด่างไม่ด่างเป็นไม่เป็นเอออย่าไปอะไรเยอะพี่น้องมุสลิมเราก็ไม่ต้องบ้าเอออะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันขายได้ก็ขายมันได้ตังค์ก็ทำไปแล้วนะเลยบอกว่ามะละกอพี่น้องด่างไหมถ้าด่างระวังหน่อยนะครับ เผื่อเขาจะซื้อยี่สิบล้าน ท่านอาจจะรวยขึ้นมาเลยในอินชาอัลลอฮ์นะนี่คือสัญญาณเกียมัดนะคนจะรวยเร็ว รวยข้ามคืนแบบนี้นะก็ฝากพี่น้องไว้นะครับมะละกอก็ นะถ้าไม่ไม่ด่างก็ไปตำส้มตำซะนะถ้าด่างก็เก็บไว้หน่อยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะเอออาานยนะอาจารย์คิดยังไงอาจารย์คิดยังไงชื่ออ่าตั้งชื่อแฟนว่าคนในดูอาอ่า บางคนมีแฟนนะสมิงนะแต่ไม่ใช่เมียนะแฟนมีสองความหมายนะหนึ่งแฟนแบบก่อนแต่งกับแฟนหลังแต่ง แต่ของผมนี่แฟนหลังแต่งแต่แต่งแล้วก็ยังเรียกแฟนอยู่ นะ ผมไม่เรียกเมียไม่เรียกภรรยาเพราะมันดูแก่อาวุโสเกินไปไม่ได้นะ แต่ถ้ายังไม่แต่งงานไปตั้งชื่อ แฟนที่ไม่แต่งกันนะนะบอกอคนในดูอาโทรมาเนี่ยนะพอโทรมาปุ๊บคนในดูอาผมก็จะคิดยังไง ผมคิดว่าปัญญาอ่อน ว่ามันไปรู้ได้ไงว่านี่คือคนที่จะเป็นคู่ของมันว่าคนในดูอาของมันบางทีวัยรุ่นมันก็เลอะเทอะไม่ต้องไปอะไรกันนะพี่น้องแล้วเวลาอกหักมาทีนะอัลลอฮ์ไม่ไหวจะลบคนในดูอาทิ้งจากเบอร์ไม่ไหวจะบล็อกเบอร์ ไม่ไหวจะบล็อกไลน์นะ ฮะอม่าเห็นไามนะคะหน้าแว่นผมทักมาเลยบอก ในอีกมุมหนึ่งอะไรนะ ไป ดูอาให้คนคนนี้คนเดียว คนในดูอาเราเนี่ยมีหลาย ๆ คนหน่อย ก็คือ เออพ่อ แม่ก็เป็นคนในดูอานะฉะนั้นเซฟเบอร์พ่อ แม่ว่าคนในดูอาก็ได้ แต่ อิสติละวัยรุ่นสมัยเนี้ยมันเข้าใจว่าแฟนนี่แหละ คือคนในดูอาอย่าไปโพสต์พี่น้องเม้นคนในดูอา เพราะไอ้คำว่าคนในดูอาเนี่ย เจ็บมาหลายคนแล้วเจ็บมาหลายคู่แล้ว คนในดูอานี่แหละครับพี่น้องที่หลอกจนเราเติมเงินให้มันอ่ะเออ หลอกให้เราเติมเงินให้มันนะคนในดูอานี่แหละเธอคือคนในดูอาฉันแล้วมันนึก แล้วมันตอบอีกฝั่งนึงนะเธอก็คือคนในดูอาเพื่อให้ออนไลน์ให้ฉันตลอด เจ็บหลายรายแล้วนะฉะนั้นถ้ายังไม่แต่งกันนะไม่ต้องไปอะไรเยอะพี่น้อง เก็บตังค์ไว้ เติมเงินให้สามีหรือภรรยาเราไปเลยดีกว่านะฮะอินชาลอนนะครับ ไม่ต้องไปเม้นไปเมมชื่อคนในดวงดาวเล้วเธอพไปน้องนะเก็บรักไว้ตัวจริง อินชาอัลลอฮ์ครับครับ คนนอกดูอาไม่มีนะคนที่ให้สัญญากับอัลลอฮ์เช่น บอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับของฮารอมแล้ว แต่เขากลับไปทำอีก เขาก็ผิดสัญญาเขาจะได้รับอ่าเขาจะได้รับบทลงโทษแบบไหน ครับอ่าสัญญาแล้วจะไม่ทำอีกนะแล้วก็กลับไปทำอีก ต้องถามนะครับ ว่าเขากลับไปทำตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นบางคนบอก จริง ๆ มันก็เป็นหลายคนไปเอาแล้ว กูต่อไปนี้กูไม่เอาอีกแล้ว สามวันมันทำอีก คือไอ้จังหวะนี้เนี่ย แน่นอนสมมุติว่าเอ่ออะไรเนี่ยเราเดือสมมติความชั่วนะครับ สมมติว่าวัยรุ่นมันติดเหล้ามันติดอะไรพอมันสั่งเมาครั้งแรกกูไม่เอาแล้วสามวันตอนมันสัญญากับเราว่าจะไม่เอามันก็จะไม่เอาจริงๆนะปรากฏว่าหลังจากนั้นสามสี่วันอิมานลดหวบลงมาเงี้ยพี่น้อง เจ็บใจลิเวอร์เสมอเงี้ยเครียด เครียด ชนะมาสองสานัด มาเสมอกับทีมใหม่น้องใหม่เครียดเลยปวดหัว พอปวดหัวเพื่อนบอกเอาว่ายอมใจกันสักนิดอิหมานลดพี่น้องตอนนั้นพออิหมานลดมันดกเข้าไปใหม่ ยอมรับในความผิดแน่นอนผิด ผิดที่เขาทำแน่นอน แล้วไอ้คาสัญญาเนี่ยที่สัญญากับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแล้วเราผิดอีก ดูที่เนียดบางทีเราเข้าใจว่าจังหวะอิหมานลดเราก็ขออิสติฟักขอโทษต่ออัลลอฮ์แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเล่นเล่นกับอัลลอฮ์นะครับ เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่สัญญากับอัลลอฮ์เนี่ยสัญญาจริงๆ ทุกคนแล้ว แต่จังหวะอิมานมันหวบลงไปเนี่ยแล้วมันก็มันก็ดอกกันได้ ฉะนั้น บาปแน่นอนในสิ่งที่เราผิด แต่ถ้าเราเนียดจะเล่นเล่นกับอัลลอฮ์อันนั้นเสี่ยงมุตตัดเลยนะ เหมือนกับเราเนียดเล่นเล่นไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นเล่นเล่นกับอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ย สัญญากับอัลลอฮ์จริง แต่จังหวะอิมานลดก็เข้าใจนะ ว่าบางจุดมันก็ดรอปลงไปนะครับ อันทำได้แล้วครับ ครับสุญูสาวีใช่ไหมครับมีอันนี้ ใช่ครับใช่ครับนึกได้หลังละหมาดทำยังไงครับอาจารย์ลืมสุญูดซาวีถ้าลืมนานๆแล้วนะ ออกมาจากมัสยิดเดินไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านเนี่ยไม่ต้องไปสุญูดบนรถเมย์นะ ถือว่าเจ้าไม่มีปัญหานะละหมาดแต่ท่านนึกได้ท่านสุญูดซาวีได้นะนะตอนนั้นนะแต่ถ้ามันทิ้งระยะเวลามาแล้วออกจากมัสยิดแล้ว เดินไปหน้าปากซอยแล้วเนี่ยอันนี้มันนานนะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลับไปสุญูดไม่ใช่อยู่ๆเดินไปนึกกลางทางปุ๊บแล้วจะสุญูดลงบนถนนนั้นไม่ได้นะอันนั้น อิสลามไม่ต้องขนาดนั้นแล้วนะครับถ้ามันทิ้งระยะเวลาไปแล้วก็คือ เจ้ากันไม่เป็นไรถือว่าละหมาดใช้ได้นะครับอัลลอฮฺวาลานะครับเออด่างเหลืองเขียวด่างเหลืองเขียวนาับเห็นแล้วนะอันนี้เป็นแนวด่างอีกอย่างนึงนะเหลืองเขียวนะครับละหมาดซุบุกอะไรเนี่ยอ่าละหมาดซุบุกซุบุกโอ้นะแม่พี่น้องพิมพ์ซุบุกเลยนะใจเย็นๆนะซุบุกคนเดียว ไม่กุนูดได้ไหมอาจารย์ได้ครับไม่เป็นไร ไม่มีปัญหานะแต่กุนูดนี่ก็จะแนะนำนะเวลาเราไปละหมาดตามมัสยิดที่อิหม่ามเขากุนูดพี่น้องก็กุนูดได้นะครับ ไม่มีปัญหานะเชคอุซัยมินก็ถือว่าถ้าอิหม่ามกุนูดเราก็กุนูดตามไปเลยไม่เป็นัญดานะครับ เราไม่ต้องแบบโหอย่าไปแข็งในส่วนที่ไม่ต้องแข็งนะบางจุดที่อิสลามไม่ได้ตึงเป๊ะขนาดนั้นเนี่ย พี่น้องอารมณ์อรวยอารมณ์อรวย นะแต่ถ้าตัวท่านไม่กุนูดอยู่แล้ว ท่านละหมาดคนเดียวจะไม่กุนูดอันนั้นสิทธิ์ของท่านนะครับ ไม่เป็นไรนะครับ เอ่ออะไรเนี่ยครับ เราขอดูอาให้พระองค์นำพาให้พระองค์ไปอยู่นำพาเราเป็นมุสลิมครับบ้านอยู่ใกล้ ๆ กับมัสยิดได้ยินเสียงอาจารย์มีข้อความอุ่นพระองค์ตอบไหมค่ะอันทำดีแล้วคือขอดีหมดเลยนะ ได้อยู่กับเพื่อนมุสลิม เพื่อนบ้านมุสลิม อยู่ใกล้มัสยิดเสียงอาจารย์มีข้อครัวอุ่นอัลลอฮ์จะตอบรับไหมครับอัลลอฮ์ตอบรับ ทีนี้เนี่ยครับการตอบรับดูอาเนี่ย อยู่ในรีสอร์ทลืมพูดดังเลยว่านึกว่าประท้วงอะไรหรือเปล่าว่าไอ้นี่นี่เอง ที่โฟนอินประท้วงลุงปู่ลุงปู่นะเลยบอกว่า จริงๆ ดูอาเนี่ยขอดูอาอัลลอฮ์บอกอัสตจิบละคุมฉันจะตอบรับ เลยบอกนะครับพี่น้องว่าดูอาอัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยมีสามแบบนะสามอย่าง หนึ่งขอแล้วอัลลอฮ์ให้เลยอัลลอฮ์ให้เลย นะสองให้แต่ใช้เวลานิดหนึ่ง นะครับหรือไม่สามอัลลอฮ์จะให้ในอาคราเลย ฉะนั้นพี่น้องขอไปแล้วอินชาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่พี่น้องได้รับนะครับ อันนี้คือความสุขมากๆมีเพื่อนบ้าน เป็นมุสลิม แต่ต้องขอเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง เพื่อนบ้านที่ดีด้วยพอเพื่อนบ้านมุสลิมที่ไม่ดีก็ไม่ไหวนะครับพี่น้องไม่ไหวเหมือนกัน ให้ได้เพื่อนบ้านมุสลิมที่ดีนะฮะแล้วก็มีครอบครัวอบอุ่นอามีนขอเราช่วยเหลือนะครับ อันทำดุลิละนะนะครับ ทีแรกนูแอดเพื่อนมาเต็มเต็ม แอดเพื่อนมาเติมเกม โอ้ยแต่แฟนไม่เอาเลยแล้วแม่เพื่อนเติมเกมนี่เพื่อนเติมเกมนี่หาไม่ยาก แต่เติมเต็มในชีวิตนี่หายากมากๆนะครับ อันทำดุลินแล้ว นะ ก็ อันทำดุลินแล้วครับคำถาม ไม่มีแล้วนะครับมินนะครับ ไม่มีแล้วครับ อันทำดุลินแล้วนะครับ ยังไงก็ค่ำคืนนี้นะครับ ขอเราตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับ อย่าสักมุลล็อกไครอน แล้วก็ฝากนะครับพี่น้องนะ ถ้าใครมีโอกาสลงมาเที่ยวภาคใต้ ก็ขอเชิญมาสวับได้นะที่เไม่ใช่เชิญมาสวับที่โรงพยาบาลซะแล้วจะเป็นครับเชิญมาเที่ยวได้นะ ที่อ่าสุขิรินนะสุขิรินนะแหวงไม่แหวงเดยสุขิรินอำเภอสุขิรินนะก็สุขิรินนั่นแหละใกล้ๆกับแหวงนะฉชาลอเป็นสถานที่เที่ยวที่แบบ ไม่มีความเจริญเข้ามาเท่าไหร่สวยงามมากนะครับ ภาคใต้อมีเซเว่นมีคือเจริญแล้วนะ อันทำดีแล้ว มีเซเว่นจะได้แล้วนะ ที่นี่มีเซเว่นนะครับอันดับดุแล้วจะบอกว่ายังไม่แบบบูมบ่ามเหมือน เชียงใหม่ หรือว่าเบตงแต่สวยมากนะถ้าพี่น้องมาอ่าสามจังหวัดที่นี่เนี่ย แนะนำไปที่ที่นี่แล้วแนวธรรมชาติ อินชาลอสวยงาม มาดูการสร้างขอร้ออันยิ่งใหญ่พี่น้องสวยงามมากที่นี่นะครับ ก็อินชาลอมีโอกาสได้เจอกันใหม่กับ ดีเดนเจอร์นะครับวันอังคารหน้านะครับคืนนี้ผิดพลาดยังไงต้องขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับ อินชาลอ อ่านี่คำถามอีกอันหนึ่งครับ เออสมินครับผม ที่ถูกน้ำท่วมไม่สามารถละหมาดได้ตามเวลาปกติ เพราะบางทีมันต้องหนีน้ำเนี่ยนะ บางคนน้ำมันมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ทัน ถ้ามันเกิดสุดวิสัยแบบนี้นะพี่น้องน้ำมันจะมาไม่เป็นเวลาเนี่ย แล้วเวลามาแล้วเนี่ย บางทีจะไม่ทันละหมาด แบบนี้ละหมาดรวมได้นะ รวมได้นะครับ เพราะมันไม่เหมือนน้าบ้านผมนะ บ้านผมนี่ถ้ามามันก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะแต่น้ำถึงแลกที่ท่วมสายบุรีนะ อยู่ที่สถานการณ์นะ สภาวะการอ่ะถ้าเกิดมาแบบสุโขทัยเนี่ยที่อยู่ๆมาวุบมาแล้วก็ไม่ทันจะบางคนล้มตายบางคนต้องย้ายคนเจ็บป่วยอ่าปทุมมามิดครับบ้านไอ้แบบนี้เนี่ย เราประเมินแล้วแล้วผู้เชี่ยวชาญ เขาบอกว่าน้ำอาจจะมาแบบนี้นะ โอกาสเป็นไปได้สูงมากไอ้นี้เราละหมาดรวมได้ เพราะจำเป็นนะครับ อิชาลนะแต่อย่าทิ้งละหมาดนะครับยังไงก็ให้น้ำท่วมสูงเท่าไหร่อิมานต้องสูงยิ่งกว่าน้ำอินชาอัลลอนะขอให้อิมานเราสูงยิ่งกว่าน้ำนะครับ อิชาลอนะครับอัลลอฮฺว่าลำนะครับ ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านจากลาไปก่อนนะครับคำเตือนนี้นะกับบาสมินเราด้วยนะครับอย่าลักมาล็อกไอรอนนะครับอัสลามบุกอรีเราด้วยนะบุกอรีนะการไม่ได้เจอนะครับบุกอรีปืนใหญ่์เซนอนไปเลยละครับ จากลาไปก่อนครับกัมบิลไลตอฟิกไปได้ยอัสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮฺบรักาตุครับอัลลอฮฺ